ตั้งแต่ปี36นะคะก่อนหน้านี้โรงเรียนจะอยู่ตรงพัทยากลางนะคะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเล็ก ๆมีนักเรียนแค่เจ็ดแปดคนแต่พอย้ายมาอยู่ที่นี่เราก็เริ่มเริ่มรับเด็กมากขึ้นนะคะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนการกุศลไม่ได้เก็บค่าค่าค่าเราเรียนอะไรต่าง ๆก็คือเด็กจะกินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างมาไม่มีอะไรเลยเราก็จะ หาให้นะคะก็ส่วนใหญ่รายได้เราได้จากเงินบริจาคนะคะแล้วเด็กก็มาจากทั่วประเทศมา เราเรารับเด็กไม่ไม่มีการสอบคัดเลือกไม่มีอะไรค่ะขอให้ตาบอดมาเราก็รับหมดเลยค่ะแล้วเด็กก็มาเรียนที่นี่คืออยู่ประจำที่นี่ปิดเทอมหรือว่าวันนักวันหยุดนักขัตฤกษ์ถึงจะได้กลับบ้านเห็นโครงการของกระทรวง ICT เนี่ยนะคะ มา มา มาทำโครงการนี้ขึ้นมาสำหรับเด็กพิการ รู้สึกว่าดีค่ะเด็กเด็กได้เรียนคอมพิวเตอร์แล้ว ก่อนหน้านี้เด็กเด็กเรียนคอมพิวเตอร์เด็กจะชอบมาก แล้วพอเขามีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยมันทำให้เด็กมีความมีความรู้มากขึ้น แล้วก็ตอนนี้เด็กเด็กเก่งเก่งในเรื่องของการ ค้นค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากกว่าครูอีก นะคะเพราะว่าครูส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีเวลาแต่เด็กเขาเวลาเขาเข้าไปเรียนเข้าไปอะไรเงี้ยเขาเด็กเขาเก่งนะคะเขาจะรู้จักหาข้อมูลหาโน่นนี่นั่นเขาจะมาทำรายการเสียงตามสายของเขาเนี่ยเขาจะหาข้อมูลเองหมดเลยนะคะเขาจะไปค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แล้วก็เอาพวกเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆเนี่ยมาอ่านให้น้องๆเพื่อนๆฟังกัน ตอนตอนเย็นตอนหกโมงเย็นนะคะ เด็กเขารู้สึกว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ย เด็กได้อะไรเยอะมาก ก็จากแนวคิดของการจัดโครงการนี้ก็เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนพิการ แล้วก็การเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยี ครับแล้วก็ในเรื่องของไอทีีเนี่ย สำหรับคนพิการเนี่ยซึ่งในในในเรื่องของไอทีทีในปัจจุบันเนี่ย ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมาก เพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้น เมื่อมองเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ย เราจึงเห็นว่ามันมีความสำคัญที่ต้องพัฒนาพัฒนาผู้ที่พิการในด้านสายตา ผู้ด้อยโอกาสในด้านส่วนต่างๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยให้ให้มีความรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับที่จะเข้าสู่สู่สังคมใหม่ในเรื่องของไอีทีครับแต่ว่าการเข้าถึงได้นั้นเนี่ยคงต้องผ่านการอบรมผ่านการเรียนรู้ ที่ต้องใช้ความเข้าใจระดับหนึ่ง เพราะนั้นเนี่ยในโครงการนี้จึงจึงเป็นโอกาสแรกโอกาสดีที่เราเปิดให้สำหรับคนพิการในด้านสายตาเพื่อเพื่อมาเรียนรู้กัน เพื่อเข้าถึงทังคมไอดีซึ่งซึ่งจะเข้าสู่อนาคตในภายภาคหน้า ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ ครงการนี้เป็นของทางทางมสททางกระทรวงดิทิที่ที่ร่วมกันจัดโครงการตรงนี้ โดยหลักแล้วเนี่ยทางจัดทำเขาเห็นว่า โดยสภาพความพิการของของคนพิการเนี่ยมันทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะรับรู้ในการที่จะรับรู้ข่าวสารในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา คือสร้างความทัดเทียมให้กับคนพิการให้กับคนเนี่ยในสังคมได้ คือเรื่องของเทคโนโลยีนะซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นตัวเรียกอะไรลดช่องว่างช่องว่างของคนปกติคนพิการ ได้อย่างดีเลยนะครับดังนั้นโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับแนวคิดหลักก็คือเเพื่อส่งเสริมให้ให้คนให้คนพิการนะครับ ในครั้งนี้คือเฉพาะกลุ่มคนตาบอดนะครับให้ได้มีโอกาสได้ได้ใช้เทคโนโลยีครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองในในในในมุมต่างๆในด้านต่างๆนะครับคือความด้อยโอกาสเนี่ยมันก็มีมาจากหลายสาเหตุสาเหตุนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกไปว่าคือว่าไอ้สิ่งที่จะมานำนำมาชดเชยหรือว่านำมาปุดช่องว่างเรื่องของความด้อยโอกาส เทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับก็อยากจะฝากคนพิการทุกคนว่า อย่าอย่าอะไรอย่าเพิกเฉยว่าอย่าละทิ้งเรื่องของทักษะในการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์เทคโนโลยีด้านอื่นด้วยเช่นโทรศัพท์นะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเลรื่ณะของสมาร์ทโฟนที่คนตาบอดเนี่ยสามารถจะเข้าถึงแล้วก็ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรับส่งอีเมลอ่านข่าวสารทุกงี่แบบพวกนี้เป็นประโยชน์ในการที่จะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดให้ดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้ว่าอย่าอย่า อย่าละทิ้งอย่าปล่อยอย่าละเลยผมก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเข้าร่วมับรมโครงการนี้มาก่อนค่ะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการทำรายงานหรือไม่ก็หางานที่อาจารย์สั่งนะคะ ก็รู้สึกดีใจ แล้วก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับว่า พิ่งเคยผมก็เงเคยครั้งแรกเหมือนกันครับ ก็เอาไปถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องบทก็ไปพิมพ์งานแล้วก็ไปไปหาความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะ แล้วก็อยากจะขอบคุณแทนคนพิการทุกคนค่ะที่ได้ที่ท่านได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ค่ะ เออวันแรกที่ผมได้ยินว่าจะได้มีการอบรม ครั้งนี้ผมก็ดีใจครับ ใช้พวกค้นหาในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับ ในอินเทอร์เน็ตเยี่ยมมากมากชอบจุงเบยเยี่ยมหุดดครับ โอมากีที T ีว่า